pengecekan obat-obatan. Kenapa? Saya tidak melakukan apa-apa. Lalu apa itu sebuah tas yang berisi 300 gram kokain? Tidak mungkin. Borgol dia. Bisakah saya menelpon duta besar negara saya? Iya, silahkan. สำหรับบทเรียนที่8 ตอนที่3 นี้ เป็นฉากในสถานีตำรวจเช่นเดิม แต่เป็นเรื่องการจับกลุ่มเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งนักท่องเที่ยวว่าขอจับกลุ่มเรื่องยาเสพติดนักท่องเที่ยวปฏิเสธว่าไม่มี เจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ให้ดูถุงโคเคน300 กรัมที่ได้มาจากกระเป๋าเป้ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอุทานว่าเป็นไปไม่ได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้ใส่กุญแจมือ นักท่องเที่ยวขอโทรศัพท์ถึงสถานทูตเจ้าหน้าที่ตำรวจอนุญาตให้โทรได้ สำหรับประโยค pengecekan obat-obatan แปลว่า การตรวจยาเสพติดคำว่า pengecekan เปอเงเจอกันแปลว่า การตรวจ ในคำนี้ให้สังเกตว่าอักษรซีในภาษาอินโดนีเซียจะออกเสียงเป็นตัว จอจานในภาษาไทย จึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า ตัวอักษรโรมันที่ใช้ในภาษาอินโดนีเซีย ถูกกำหนดขึ้นเพื่อแทนเสียงในภาษาอินโดนีเซีย ไม่ใช่เพื่อแทนเสียงตามภาษาอังกฤษคำว่า obat-obatan ยาเสพติด สำหรับประโยค Kenapa saya tidak melakukan apa-apa แปลว่าทำไม ฉันไม่ได้ทำอะไร คำว่า Kenapa แปลว่าทำไม คำว่า tidak แปลว่า ไม่ คำว่า melakukan แปลว่าทำคำว่าอะปะอะปะแปลว่า ไม่มีอะไรสำหรับประโยค lalu apa itu sebuah tas yang berisi 300 gram kokain แปลว่า ถ้าเช่นนั้น นั่นเป็นอะไร ถุงโคเคน300 กรัมจากกระเป๋าเป้ของคุณ คำว่า lalu แปลว่า ถ้าเช่นนั้น จากนั้นคำว่า apa แปลว่า อะไรคำว่า itu แปลว่านั่นคำว่า sebuah แปลว่า ในที่นี้แปลว่า หนึ่งคำว่า tas แปลว่า ถุงคำว่า yang เป็นคำเชื่อม แปลว่า ซึ่ง หรือแปลว่าอันไหน สิ่งไหนเมื่อใช้นำหน้าคำนามคำว่าบริสีแปลว่า บรรจุคำว่ากรัมแปลว่า กรัมคำว่าก็ไปแปลว่าโคเคนสำหรับประโยค t i ดม k m u n g k i แปลว่า เป็นไปไม่ได้คำว่า t i d แปลว่าไม่คำว่ามุงเกียนแปลว่า เป็นไปได้ Borgol แปลว่า ใส่กุญแจมือเขาคำว่า Borgol แปลว่า ใส่กุญแจมือคำว่า Dia แปลว่า เขาสำหรับประโยค Bisakah saya menelpon duta besar negara saya? แปลว่า ฉันขอโทรศัพท์ถึงสถานทูตก่อนได้หรือไม่ คำว่า ดิสกะใช้ในประโยคคำถามที่เป็นการขอร้อง คำว่าไซยะแปลว่า ฉัน คำว่ามนลฟนแปลว่า โทรศัพท์ คำว่าดูตาแปลว่า สถานทูตคำว่าเนกระแปลว่า ประเทศสำหรับประโยค Iya silakan แปลว่า ได้ เชิญเลยคำว่า Iya แปลว่า ใช่ ใช้ในการตอบรับคำว่า silakan แปลว่า กรุณา ในที่นี้แปลว่า เชิญทำในสิ่งที่ขอได้เลย